พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืช ซึ่งการให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของพืชจะช่วยทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเมื่อมีการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการให้น้ำพืช ตามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกก็จะช่วยลดทั้งปริมาณการสูญเสียน้ำและผลผลิตได้อีกด้วยครับ สวทช พัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ ติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของการปลูกพืชบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออฟติงได้แก่ค่าความชื้นดิน ความเข้มแสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมผัสผ่านชุดเซ็นเซอร์ โดยผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ ระบบการให้น้ำอัจฉริยะนำไปใช้กับการปลูกพืชในแปลงเปิดขนาดใหญ่ เช่น เมลอน โดยการส่งข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ไร้สาย ได้ผลผลิตเกรด A เพิ่มขึ้นจาก 80 เป็น 90%นอกจากนี้ ระบบให้น้ำอัจฉริยะยังนำไปทดสอบใช้กับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ทุเรียน มะยงชิดถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร สวทช 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000